ไปดิเออดตัวหวายด้วยเออนั่นแหละ มาดิครับ อย่างนี้มาดิ คูณไปเออคูณสิบห้าแล้วเพื่อนเออโอ้โหดอกนี้เอาเรื่อง เอาเรื่อง แปดหมื่นไปเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาก็มาช่วงสุดท้ายนะ ือนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแหล่นะครับผมกับเกมนี้เลยเพื่อนๆเกมใหม่อีกเช่นเคยนะครับนะเกมนี้ก็เคยเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งนะรอบสองรอบนี่แหละเพื่อนๆ่ชอบชอบชอบเอาเรื่องนะกับเบเกอรี่โบนันซ่านั้นเพื่อนเอาหูแตกเอาเรื่องนะ ันนี้เราก็จับเบาๆกันในช่วงแรกๆนะเดี๋ยวเราเป็นหนักกันหลังๆนะเพื่อนนะ มารุนช่วยผมหน่อยนะวันนี้มะว่าจะเป็นยังไงครับผมมา เดี๋ยวเราจะเพิ่มเปิดหัวอยู่ที่เท่าไหร่ดีเอาสสี่ิบไปเลยแล้วกัน นะเอาตุยเอาโตไปสิบเปิดก่อนนะลองดูกันเพื่อนจะเป็นยังไงวันนี้เอาจิกมาดิดอกจิกมาเอาอุ้ยอุ้ย ไม่เข้า เอาเข้ารามาในชุดโคดามาเออนั่นแหละ โอ้โหดีตกคุณมาแล้วเพื่อนอืมมาอีกมาอีกมาอีกคูณสี่ไปดิอืมมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยชั้นนี้เท่าไหร่สองร้อยหกสิบแปดเพื่อนเอาเอาเรื่องเอาเรื่องอืมไม่เข้าสแกตเตอร์มาอีกสองเลยเมื่อกี้ มาโอ้โหตัววายช่วยชีวิตอือโอ้โหเอาอย่างได้ต่อเชื่อมอยู่อูตัววายมาอย่างนี้หัวใจกับโดนัทไปดิเป็นตัวคูณมาอีกแปดโอ้โหมันเฮ้ยเฮ้ยเข้าอะไรโอ้โหเต็มช่อง เท่าไรคูณสิบสองได้ร้อยแล้วมันโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องจับนี้เอาเรื่องเอาเรื่องมาอีกเต็มคาราเบลไปโอ้โหพันจัดนี้พัน เสียดายสแกตเตอร์เลยเมื่อนะสแกตเตอร์มาสามแล้วนะเมื่อกี้นะ เท่าไหร่ครับช็อตนี้สามพันสองครับเมื่อนเออยไปไปกันต่อครับไปกันต่อว่ายังไง ต่อไปมาหน่อยมาหน่อยเงียบกลิบอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบมาก่อนมาก่อนเราดอกจิกมาสแคตเตอร์มาสองเลยดม่ยเอามารุ่นมารุ่นไม่มีตัวเชื่อมเอ้าหมดหมดพอดีออโต้หมดมัน เพิ่มเบ็ดกันไปเลยเออเดี๋ยวนะ อย่าอย่าพึ่งดีกว่าไหมหรือว่าจัดไปเลย เอาจัดไปเลยครับผมสามสิบเปิดไปมารุ้นกันเพื่อน ว่ายังไง อย่าเงียบอย่าเงียบ อย่าเงียบสิไม่เอาไม่น่ารักเลย อย่าเงียบอย่าเงียบ มา มาสแคตเตอร์ว่ายังไง เอาเข้ารามมาแล้วอือนั่นแหละ ออเอาเดี๋ยวได้โดนอตูเกือบเกือบไม่รอดเมื่อนหัวใจมาเออ เอาได้ตัววายแล้ว โอ้โห ดูมันโอ้โหได้ตกคูณมาตกคูณมาแล้ว อืมตัวซองมาครับ อืมขนมปังโอ้ยังเดินช่วยชีวิตโอ้โห เอาดิ เอาดิ เอาดิ เอาเรื่อง เอาเรื่องเอาดิ มา มา โอ้โหอยู่เมื่อเลย ช็อตนี้แตกหมื่นเรียบร้อยหมื่นแน่นอนโคตรโหดโคตรเอาช็อตนี้สองหมื่นไหม โอ้ยเกือบสองหมื่นเลยเพื่อนเอออยากเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละผมชอบตรงนี้แหละเวลาคูณไปหนักๆนะคูณแบบไม่บรรยาบรรยังเลยเพื่อนเอ้ยมามาอีกดีนะเนี่ยปรับเป็ดร้อยเนี่ยไม่งั้นเ่ยเสียดายแย่เลยนะ เงียบอีกแล้วนั่นเงียบอีกแล้ว เงียบอีกแล้วเอ้ามาหัวซองมาสกัตเตอร์มาหนึ่งโดนัทมาเออ ใจเออโอเคดิอย่างนี้ โอเคดิมาเออโอ้ได้ตัววายตัววายช่วยชีวิตเพื่อนๆมาอีกเอาเอาอย่างไรตัววายมาอีกเอาเด็คูณไปคูณหกเออสแคตเตอร์มาแล้วว่ายังไง อีกหนึ่งตัวฮึบฮึบเอาเด็กเด็กคูนคนสองมาช่วยชีวิตอยู่กับดอกติดแนะเมื่อกี้นะโคดำแถวแรกก่อนก็ได้โคดำไม่มาอุ้ยเอาแต่แค่สแคตเตอร์มาโอ้โหนึกว่าจะไม่มาให้แล้วนะ ไปกับผมฟรีสปิ้นสิครั้งนะเพื่อนๆนะสิบเปิดนี้เรามาลุ้นกัน อยู่หรือจะไปนะ แรกมาว่ายังไงเปิดแรกมา อย่าเงียบนะเปิดแรกโอ้ยเงียบเฉย ขอตัวคูณขอเปิดสองมาเงียบอีกแล้วเปิดสามเอาเอาได้ตอกติกมาเอาตัวตัวคูณมาคูณขึ้นไปเออคูณคูณหกเอาได้สเก็ตเตอร์เพิ่มขึ้นมาหนึ่ง ฮึบเงียบแล้วเมื่อคุณกอน คุณมากอนเอาอย่างได้คืนมาอยู่เดี๋ยวไม่รอดนะโอ้โหไม่เข้าอะไรเลยเพื่อนๆเลยน้ำตาจะไหลอ่าเปิดแล้วมาหน่อยมาหน่อยเจ็ดเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเออยฟีสปินเขายากเหลือเกินนะ เอาหัวใจมาได้ก็คูณด้วยเอาละ เอาละเี๋ยมมาละโผดำไปดิเออเดี๋ยวดูหวายด้วยเออนั่นแหละ มาดิครับอย่างนี้มาดิคูณไปเออคูณสิบห้าแล้วเพื่อนเออโอ้โหดอกนี้เอาเรื่องเอาเรื่องแปดหมื่นไปเลยเพื่อนโอ้โหมาก็มาช่วงสุดท้ายนะนึกว่าจะไม่เข้าให้แล้วนะมามาช่วงสุดท้ายเพื่อนนะเอาอีกสองเปิดไว้ยังไงฮึบอย่าเพิ่งเงียบ อย่ามาให้ดอกเดียวดรงนี้แล้วหายไม่เอาไม่น่ารักเราอ่ะเหมือนจะหายแล้วเพื่อนๆนะมาดอกเดียวจริงๆเพื่อนๆเลย ปีสปินสิกังมาดอกเดียวแต่เน้นๆนะ ตายเท่าไหร่ครับหมื่นเอ็ดเพื่อนๆเอ้ยดอกเดียวรู้เรื่อง ไปกันต่อมันก็จะไม่แจกแล้วนะ เพื่อนๆ นะต่านไปละห้าเปิดหกเปิดแล้วมาอีก โอ้โหเพื่อนๆถ้าถ้าถ้าอีกสิบกว่าเปิดนี้ไม่เข้านี่ผมเลิกเลยนะ สิบกว่าเปิดเนี่ยไม่เข้านี่ผมผมพอเลยนะ โอ้โหดูดิดูดิจากสิบห้าเปิดอ่ะโอ้โหดูดิเปิดอืมไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าอะไรเลยอ่ะอน้ำตาจะไหลดูดิไม่เข้าอะไรจริงๆไม่เข้าอะไรจริงๆโอ้โหสุดยอดจริง ๆ สุดยอดจริง ๆ ดูดูเออมามาอยู่อย่างได้อยู่เขาอู้เอายังได้ตัววายชีวิต แม่เกือบไม่รอดเขาลามาเออนั่นแหละตัวคูณมาละคูณมาละมาอีกหัวสองมาอืออืมมาให้แค่นี้นะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อืมหัวใจไม่ถึงอึ๊บอึ๊บโอ้ผมว่าผมพอดีกว่านะเพื่อนนะ ถ้ามันบวกแล้วเพื่อนๆรีบรีบหยุดนะครับผม โอเค เดี๋ยวไปถอนกันเลยแล้วกันนะรีหน้านิดนึงแล้วกันเท่าไหร่หน้าเมื่อกี้เอาค้างสามหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะรู้มา ถอนไปเลยสามหมื่นสองสามหมื่นสองสองร้อยโอเคครับถอนไปเลยสิจ้ะ แท็กซินครับอ่าแล้วก็ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามนะครับผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็พอครับอ่าแล้วก็กดแชร์ด้วยนะอันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย